ออกค่ะส่งออกนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับอันนี้มีตัวช่วยน้อยด้วยนะฮะอ่าเราใช้แรงงานเด็ก อันนี้เราก็จะผสมน้ำแข็งลงไปนะคะ น้ำแข็งปกตินะครับใช่ไหมใช่ค่ะที่เราดื่มอะไอ้ที่เรากินนะคะกินน้ำแข็งทั่วไปได้ใช่ค่ะอาัตราส่วนยังไงครับเนี่ยก็คือเราก็คำนวณดูว่ามันมันเย็นพอไหมอะไรอย่างเงี้ยเท่านั้นเองค่ะ ือให้เขาเย็นๆ นิดนึงปลาชอบความเย็นเหรอครับหรือไงอ๋อเ่ยเขาเนื่องจากเขาเดินทางไกลอะค่ะ มันจะไม่เครียดอะค่ะอ๋อเดินทางไกลจะได้ไม่เครียดนะครับ อันนี้น้ำนี่ผสมอะไรอีกไหมฮะอ๋อเราต้องมีผสมเมทิลีนบูด้วยอะค่ะนี่ช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับอ๋อเมทิลีนบูมันจะเป็น่าการฆ่าเชื้ออย่างหนึ่งอะค่ะ แล้วก็มันจะช่วยให้สีปลาไม่ซีดอะค่ะอ๋อฆ่าเชื้อแล้วก็สีปลาไม่ซีดนะครับค่ะเวลาที่เราเปลี่ยนน้ำปลาค่ะ เขาเจอน้ำใหม่ปลาเขาก็จะสีดับลงไป แต่ถ้าเรามาเจอเมทิลีนบูสีเขาก็ยังสดอยู่อะค่ะนี่คือเทคนิคนะครับ อันนี้อัตราส่วนของยังไงฮะอ๋ออันนี้มันผสมมาเรียบร้อยแล้วค่ะ คือเราก็จะมาคำนวณดูว่าให้มันได้เป็นสีฟ้าอ่อนๆอ๋อเดี๋ยวจะดูสีฟ้าอ่อนๆนะครับก็เคต่อครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาปลาที่เราคัดไซส์ไว้เรียบร้อยนะคะ มาตักหน้ากระมังใส่ถุงครับผมโอเคค่ะต่อไปนะครับ การวิธีการคัดเลือกใช่พอเราคัดเลือกอาไซส์ที่ลูกค้าต้องการแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการแพ็คส่งให้ลูกค้าค่ะแพ็คส่งให้ลูกค้านะฮะเดี๋ยวเรามาดูการวิธีการแพ็คนะฮะนี่โอ้โหอันนี้คือเป็นผ้าขาวบางใช่ไหมครับ ใช่ค่ะผ้าขาวบางค่ะนะครับรองกับน้ำนะครับนี่นะครับดูวิธีการแพ็คนะครับใส่น้ำแบบนิดเดียวเองนะฮะถุงแค่นี้เองนะฮะโอ้เป็นถุงขนาดหนาเหมือนกันนะฮะเนี่ยค่ะ ถุงขนาดหนาเนาะประมาณกี่นิ้วฮะถุงสามนิ้ว ถุงประมาณนิ้วสามนิ้วนะฮะนี่ดูการแพ็คอย่างช่ำชอง แล้วก็เทปามอีกได้เลยค่ะเลยะนี่ค่ะ อันนี้เป็นฮาร์ฟมูนนะคะ นี่นะฮะ อ้มีสีขาวด้วยนะครับ นี่ โอ้ตอนนี้เราได้ติดเครื่องไว้แล้วนะครับ เดี๋ยวรอแพ็กเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาถุงเข้าเครื่องใช่ไหมครับ ค่ะ พอแพ็กเสร็จพอแพ็กเสร็จเนี่ยฮะปลาจะอยู่ในในถุงได้ประมาณกี่วันนะฮะอ๋อประมาณ 1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับ เดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะว่า ผมจะตักได้เหมือนพี่เขาไหมนะฮะน้ำเยอะไปป่ะครับไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพี่เจออกให้โอเคนี่ฮะโอเคค่ะน้ำเยอะไปนะท่านผู้ชมต้องเทออกหน่อยนึงโอเค เดี๋ยวลองอีกถุงหนึ่งนะฮะ ออันนี้กำลังดีค่ะกำลังดีโอ้ได้แล้วฮะมันยังเหลือกตัวหนึง โอเคออันนี้เราก็จะมาเข้าเครื่องแพ็คกัน โอเคครับ เดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องต่อเลยนะฮะค่ะ อยากสอบถามพี่ก้อยนะครับ มุมมองความสำเร็จของฟาร์มเนี่ย ตอนนี้ต่อต่อยอดภายในอนาคตเรามียังไงบ้างครับมุมมอง มุมมองในอนาคตพี่อยากทำเป็นโรงเรียนประกัดค่ะโรงเรียนประกาศยังไงครับใช่แห่งแรกของโลกค่ะแห่งแรกของโลกด้วยใช่เพื่อที่จะทำให้แบบว่าคนที่สนใจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้มาศึกษาเกี่ยวกับประกาศประกาศเพราะว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ผลิตประกาศมากที่สุดในโลก และก็ส่งออกมากที่สุดในโลกค่ะครับผมจะเป็นเจ้าแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะจะสอนยังไงครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงไปทำรายได้ของตนเองหรือยังไงครับใช่ค่ะเราจะสอนตั้งแต่เรา เริ่มผลิตเริ่มเพาะพันธุ์ค่ะ ไปจนถึงการตลาดการตลาดคือสอนทั้งหมดเลยทั้งหมดค่ะแบบครบวงจรให้เขาสามารถไปเป็นอาชีพได้ค่ะแล้วโครงการนี้จะเริ่มเมื่อไหร่ครับ โครงการนี้จะเริ่มอีกไม่นานเนี่ยค่ะใช่เพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเขียนหลักสูตรเขียนหลักสูตรอยู่ใช่ แล้วมีค่ะเออมี เสียค่าใช้จ่ายหรือยังไงหรือฟรีหรือยังไงครับ โดยเบื้องต้นเราคิดว่าน่าจะมีเสียค่าใช้จ่ายบ้าง เพราะว่าพอเสร็จปุ๊บจากการอบรม เราก็จะมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เอาไปให้กับนักเรียนที่มาเรียนนะคะ ได้เอาไปต่อยอดได้ค่ะอื โอ้โห เยี่ยมเลย และความสำเร็จของฟาร์มนี้ครับ เรามีต่อยอดให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเกี่ยวกับฟาร์มของเราอย่างไรบ้างครับ คือ เราได้การมีการรวมกลุ่มนะคะเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็รวมกลุ่มรวมตัวเกษตรกรในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงนะคะ แล้วก็มาขายกันเป็นเครือข่าย เป็นเครือข่าย ใช่ค่ะ แล้วก็หาตลาดป้อนให้เขาอะค่ะ อ๋อแบบ กระจายรายะรายได้ภายในชุมชนใช่ค่ะนะครับให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมนวม ในการผลิตแล้วก็มีรายได้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนด้วยค่ะครับผม เป็นไปได้ไหมครับว่าชุมชนนี้ก็ เลี้ยงปลากัดเกือบทั้งหมดเลยหรือเปล่าฮะก็เป็นแหล่งที่ใหญ่นะคะที่ใหญ่ครับผม แล้วก็ มุม มองความสำเร็จของเราเนี่ยฮะเราเราจะบอกคนรุ่นหลังยังไงบ้างครับว่า ฉันสำเร็จณจุดๆ นี้แล้วอะเราอยากฝากแบบคนรุ่นหลังไว้ยังไงบ้างคะว่าเอออยากฝากให้เขามีแรงบันดาลใจแบบเราแบบทำแบบเรามีความมุ่งมั่นนะครับ อยากให้ฝากคนอยากจะบอกว่าถ้าเราขยันนะคะ และอดทนแล้วก็ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันสามารถทำรายได้ให้กับ ตัวเองนะคะ แล้วก็เลี้ยงดูครอบครัว แล้วก็นำรายได้เข้าสู่ประเทศชาติ และที่สำคัญเราสามารถทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักประกาศของไทยค่ะนะครับเยี่ยมเลย และถึงจุดนี้ฟาร์มของพี่ก้อยเนี่ยว่าเราสำเร็จพอใจของเราหรือยังครับจุดนี้วันนี้ ถึงว่าถึงจุดนี้เราถือว่าเราก็สำเร็จแล้วนะคะ เพราะอย่างน้อยเราก็มีอาชีพ เรามีแหล่งทำมาหากินอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็ที่เหลือก็ชื้อเราก็เป็นจิตสาธารณะให้กับชุมชนและคนทั่วไปอะค่ะแล้วตอนนี้เราก็แบ่งปันช่วยเหลือแล้วเนาะใช่ค่ะนะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้อยเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้โอกาสให้ให้เกียรติทางรายการของเรานะครับ ได้มารู้ตั้งแต่ขั้นตอนจนถึงโอ้โหแพ็คเลยนะฮะขอบคุณเป็นอย่างสูงวันนี้ขอบคุณมากนะคะ ค่ะสวัสดีค่ะ